ครับสวัสดีครับพบกับผม เมมราครับ เกมคินโนมาเปิดปาสลีครับของในเรื่องของเวนนะครับ แล้วก็พาที่เก้าเลยนะครับ โอเค ไปเลยดีกว่าครับ ไม่เสียเวลานะนั่นดだ ンダース行くぞแล้วมาก็เจอปลาหมึกเลยจัดไปแหมใช่ไงวะเนี่ยโอ้ตีเหลี่ยมการโอ้เอ็กแดด ัดไปหลบก่อนตีไม่ค่อยโดนเลย โอ้เดี๋ยวเดอยู่ได้ปะเนี่ย โอเค に逃げ込む気か 二度と逃げようなんて思うなよ侵入者だといいなおとなしくしてるんだぞ 入者はお前か何者だ俺はベントス追っていたモンスターがこの船に逃げ込んだんだ嘘を言うなお前以外の侵入者は確認されとらんモンスターが機関室に侵入システムを盗みエンジンを暴走させていますなんてことだお前はそこにいろ後でたっぷり尋問してやるからな俺のせいだなんとかしなくちゃ B. Tyle. アえテラとアクアを知ってるのかともつなそれってつながりのお守りかああこのままだと危険です船が爆発してしまいます大変だ急がないと 危ないから来ちゃダメだここで待ってるんだฮะเกือบตายแล้วเมื่อกี้โถยร้องดังใหญ่เลยฮิวฮิวขอฮิวหน่อยฮิวคูดาวอยู่ คูดาวอยู่ฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยฮิวก่อนกบตัวโอเควางกับดักไว้ก่อน พุ่งไปก่อนนะลมไปไปไปยังจกตัวอะมาอีกแล้ว ปโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าโบ๊ะดูดไปก่อนจะดูดทำไมวะเนี่ยจะตังจะเต็ม เดี๋ยวละ ขออัพสกิลแปรบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผสมได้ไหม โอ้ ไม่ได้เลย มันมันยัด ไอเทมนี้ได้นะ อ๋อแดดแดด น่าจะแดดได้แล้ว แล้วก็ ผสมผสมไม่ได้นี่หว่าลืม เราต้อง ใช้อะไร ใช้ไปก่อนนะ มีฮิวสักอันไหม เออเรามีท่าชุดล็อกใหม่ไหมไม่มีอะยังไม่มี เหมือนเดิมไปดูต่อโองานเข่า าตุไฟไปก็ยิงน้ำแข็งไปแต่มันเป็นท่าตุไฟอ๋อท่า พุ่งยังไม่หมด ฮะเบิร์ดไปยังเขาเยี่ยงอืม ันแข็งไปก่อนโบที่บ้ามิวก่อน โอ้ยช็อตช็อตช็อตไปยังไอ้ยวิงเบรด วิงเบรด อ้าว ระเบิดมา ระเบิดก็มาตายแน่เดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวระเบิดใส่โอ้ยดีใช้ท่านี้ไปรอดพอดี ไม่งั้นโดนระเบิดอาจจะตายได้นะ เจออีกห้องหนึ่งอะยิงต้องแส่เหมือนกันไปเยี่ยมระเบิดโอ้ไฟไม่โดนโบบ้าไป ไปเยี่ยมเป็นสปีดนะยิงคิวยิงแหลกกันเลย โบ๊ะบ้าอีกทีหนึ่งโอ้เจ้าเชอรี่ใช่ไ่มหมดยังเนี่ยเฮ้ยกดคิวทำไมก็ไม่รู้ กดผิดฮะเดี๋ยวก็ไม่มีฮิวใช้วิ่งเบสนี่โหดใช้ได้เลยนะโอ้ยเปี้ยเปี้ยเปียเปียเปียเยเวอร์สิเบครับไปยังตายหมดโอ้ไม่อยากช่วยอ้วนนี่เลย แม่งระเบิดละเอาตีแล้วเนี่ย no โบอู้น้ำแข็งเหมือนกันโบไปก่อน ตีด้านหลังได้ไหมเอาตายพอดีไปเยี่ยงไฟเรียบร้อย อีกห้องหนึ่ง いつの間に逃げ出したふんやはりな議長もほだされてお前の処分を再検討するとか言い出したが俺は騙されんぞ所詮お前は破壊本能だけの生き物だやっぱりたらข้างในว่าเข้า ห้องควบคุมหรือเปล่าแต่ไม่ มี ใครอยู่เลย ขอ แผนที่นะจ้าเรียบร้อยโอ้ห้องนี้ แหละ ปวดหัวเลย รู้สึกว่ามันจะต้องตีก่อน แล้วต้องลง ไปข้างล่างเพื่อไปเปลี่ยนแรงน้มถ่วงวะ อ๋อตีสตีตีเราเนี่ยระเบิดไปก่อนเลยมันไม่แตก กูก็จะแตกไอ้บ้าฟาดไปลงมือกันเลยนะโอ้เดี๋ยว จะล็อกอะไรทังด่าเนี่ยฮะโบโบมาตายซะทิ สักทีเถอะเฮ้ขอบคุณนะ มีเพิ่มมาอีกตายวะกระแทกพื้นไปโอ้ย เดี๋ยว เดี๋ยวขอยิ้มก่อน โอ้ยจับัวยโบ๊ะปะดินน้ำแข็งไปก่อนเรียบร้อยแตกเปี้ยงอาน้ำแข็งมา มัน ชอบ ล็อกอะไร ไม่รู้ตีหลัง นี่ แหละทีนึงเรียบร้อยมันบ่อยกัน เนี่ยระเบิด ไป ก่อน เลยไอเยียงไอเยียงฟอสไป โอ้ยเจ็บ โอ้ย โอ้ย ไฟ ไป แดก โอ้ย มา อีก แล้ว โบ๊ะไปบึ้มยิงแหลกวิ่งเบรดไปแล้วของมันของมัน ต้องอย่างนี้เรียบร้อย ตัวนึงหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วนะผมเหมือนเหมือนตัวผมติด ๆ เลย ลอยแล้วจ้าเดี๋ยวมันล็อกอะไรวะเนี่ยจัดไปเอาทีนี้ก็ไม่ล็อกให้เรียบร้อยอะ บ๊ะบะบ๊ะบะบ๊ะบะเดี๋ยว หมดแล้วเอ้า เปิดแบบ อ๋อ มันติดโหมดนี้อยู่ใช่ไหมตีกดแล้วคีย์เบสไม่ผุ่อ่ะใช่ล่วงมาจ้า เจ้าของ ถึงว่าแี่ยถึงปะวะ ถึงสิอุ้ยเกือบไม่ถึงครับยิงนกเอาเอ้าวเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อตก อุ้ยได้ท่านี้ไหมดีลิงได้ดีลิงใหม่ฮะ โอเคกดเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นดีลิงใหม่ก่อน อุ้ยสกิลเวลอัพเต็มเลย ขอเป็นดีลิงเลยไม่ใช่ดีลิงดิ พูดผิด ชุดล็อกชุดล็อก อ่าเดี๋ยวขอผสมก่อนผสมได้แล้วนี่ สกิลซ้ำนะ แต่ไม่เป็นไร มีไหมหมดแล้วจ้า ที่ได้สายฟ้าขั้นขั้นสองมานี่ว่า เอาสายฟ้าอีกแล้วกันมันสายฟ้าเยอะมากครับดอบรัวๆ เลยอันนี้แล้วกัน โอ้ฟ้าเราต้อง ใช้ ชุดล็อกรัวๆกับเลเวลชุดล็อกก่อนควางไปควางไปควางไปติด ติดสโลด้วยเรียบร้อย เราต้องเราต้องมากด แรงน้ำท่วงใหม่ โดดขึ้นยังคว้างก่อนคว้างไปก่อนไม่โดนไม่โดนก็จะคว้างนี่มันหยุดเวลาแล้วไม่ใช่สโลว์ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เอาตัวนี้เอาตัวนี้อ้าวจะเป็นล็อกไปเนี่ทำไมเะสายฟ้าไปมันไม่แรงอยู่แล้วเพราะว่ามันพลาดสายฟ้า กลายเป็นว่าตีธรรมดาไม่แรงเลยคราวนี้ชิบหายละยังไม่ตายอีกอะจุดทนมากเรามีของไหมครับมีอ่มงกุฎช่างมันค่อยเก็บ ี๋ยวเสียเวลาเปล่าตรงนี้แหละของเขาแรงจริงโบปึ๊กปาบอุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วเรียบร้อยอะระเบิด ข้างล่างมีครเดี๋ยวนะต้องเคลียร์ก่อนยังไม่โดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฮิวก่อนโอ้บ้ะโอ้อีกทีนึงเออโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บบผาผ่าโอ้ผาผาไม่ได้ โอ้ยเอาอีกแล้วท่านี้เกือบตายเลยนะชัวร์ความชัวร์เดี๋ยวดิ จะเคาะอะไรวะเนี่ย อ๋อผิดด้านเหรอปิดผิดด้านนะฮะ ก็ว่ามันตีรัวๆ มีอะไรไหมตรงนี้ ถ้าจะไปยังไม่ได้ เยอะเยอะเยอะเยี่ยงมาแยกย่อยมาเต็มเลยจับจับสกิลติดมึงลงมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตาย โอ้คิวก็ได้ผ่านแล้ว ขอยิ้วก่อนละเพิ่ยิ้วยิ้วยิ้วตายยิ้วยิ้วยไอ้ยังวิงแบนช่วยชีวิตหน่อยแตใช้ชุดล็อกก็ไม่ได้แล้ว มันล็อกนานมากครับเลเวลหนึ่งโอ้ยเด้งรัวๆยังไม่ตายหมดเลยเจ็ดเจ็ดตัวสวยงามปีงเรียบร้อยหมดจังเนี่ย ยังเหลืออีกเนี่ย แมนกะพุนยังเหลืออีกคว้างรัวๆคว้างรัวๆ โดนสองตัว แมงกระพุนน้อยโคตรอื่นเลย โอ้โห อันนี้ก็จะไม่ตายอ่ะเนี่ย แล้วความไม่โดนด้วยนะตายมือเงินมาก่อนเลยโบ๊ะบ้าบ้าเยี่ยมเรียบร้อย มีของไหมตัวนี้ ไม่น่ามีนะ โอเคงั้น ปิดรถข้างบนมีของนะนะฮะอะไรไม่รู้อะกล่องใหญ่ด้วย yes. โบอ๋อ มันถึกแค่นอน อ๋อ มันปิดนี่ว่าไม่เอาของกัน โดนทับตายไปเนี่ย ไม่น่านะ ไม่เคยโดนว่า หลักๆต้อง เอาฮิวไว้ สักหน่อย โอเคแต่น่าจะผสมฮิวได้ แล้ว นะฮิวขั้นหนึ่งหรือเปล่ามี ไฟ ครับไฟกล้า แน่นอนแค่เดียวนะฮิวยังไม่ได้ฮิวได้แค่เดียวนะสายฟ้าไม่น่าจะแรงนะแล้วมันจะถึงบอสแล้วปะน่าจะบอสแล้วปะตัวนี้ もう逃がさない前なんで来たんだよどうしたんだ ครับ ไปไหนก็ยิงแค่นี้เหรอ เวรกรรม ไม่คุ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าสายฟ้ามันไม่ได้ มันไม่ได้จะลดเลย ีธรรมดาสบายอยู่แรงกว่าเยอะแต่มันมันไม่ค่อยลดลงมาให้ตีเนี่ยเรา เราขึ้นไปไงวะ โอ้แล้วมันมันล็อกล็อกล็อกเลยอันนี้คือมันกำลังทำอันนี้ใช่ไหม ผมโดดไม่ขึ้น เดี๋ยวนะจำไม่ได้ว่าจะไง อ๋อ ตีไม่โดนมาลงมาแล้ว เออ ค่อยได้ตีหน่อยโอ้โหหนีนั่นแหละขออยู่ก่อนนะ จวยไม่ได้เล่นนานนี่แบบ อะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยมันล็อกล็อกค้างไงไม่รู้ โดดลำบาก โอ้ยขึ้นดิ มันก็ไม่ยอมขึ้นให้อีก น่าจะติดนะเมื่อกี้โอ้ โคตรเก๊กังมาก เลยด่านนี้อะไรไม่รู้โอ้โห ดีไม่เป็นไรอู้แรงอยู่นะ เราตีไปควางไป โดน อุ้ย มันหนีไปไลนอ้าว หนีไปไหนแล้วอ๋อหายตัว ขึ้นไปแล้ว มันน่าจะขึ้นไปดูดใช่ไหมดูพลังงานเหรอ โ้บะโลบะโบบะแกตายแล้ว ตียับ ตียับจังหวะนี้ขอฮิวก่อนเพื่อความชัวร์ฮะผิดครับ ไม่ใช่ฮิวนะ มันสายฟ้า โอ้ แล้วเราไปใช้ทางบนอีก ข้างล่างเฉยไม่ใช่ข้างบนเออเออเรียบร้อย โอ้วุ่นวายจริง もう終わったんだどうしちゃったんだよそうかそれ壊れちゃったのかでも大丈夫だよ絆は形じゃないんだ絆大 ジョブうんうん意味もわからず言っているだけだお前も見ただろうあれがそいつの本性だ破壊するだけの生き物だそんなことない俺を助けてくれたんだそいつは欠陥品だそうだおかしな行動をするのもそのせいだろうベイズナうん俺たちは友達だ ならば友達同士仲良く処分されるんだなはいよやめろまかまかさあさあ非常警報だ奴らを捕まえろ絶対に逃がすな どこへ行くんだハイパードライブ開始システムチャージ警告誘導装置が作動しませんナビゲーション不能直ちにハイパードライブを中止してください危険だみんな離れろ見た第一名どうしたんだ何かあったのか第一名 เย้คีย์เบดใหม่ ต่อไปก็เนเวอร์แลนด์นะฮะ โอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ อย่าลืม ก็ก็ไปแวะดูเพจของของ ป๊อปแล้วก็วากาเนียชาแนลด้วยนะครับ โอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ไปลยครับบาย